ปัจจุบันโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ได้ฆ่าชีวิตผู้คนมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้เสียชีวิต ด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจติดหนึ่งในสามของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด สำหรับในประเทศไทยนั้นจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดยังคงติดอันดับโรค ที่ฆ่าชีวิตคนไทยหนึ่งในห้าของโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งสร้างความเสียหายต่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม อีกทั้งยังส่งผลกระทบ ต่อการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้รอดชีวิตจากภาวะวิกฤตของโรคหัวใจและหลอดเลือดจำเป็นต้องมีการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ ทั้งโดยการใช้ยาและไม่ใช้ยาควบคู่กันไป สื่อการสอนชุดนี้จะนำท่านไปทำความรู้จักเกี่ยวกับ การฟื้นฟูสภาพหัวใจ ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด การฟื้นฟูสภาพหัวใจ ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดกันก่อนนะคะ การฟื้นฟูสภาพหัวใจ หมายถึง กระบวนการทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ครบวงจร ในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกประเภทในระยะยาว โดยมีเป้าหมาย ให้ผู้ป่วยได้ฟื้นสภาพการทำงานของหัวใจ ร่วมกับการฟื้นฟูและการดูแลสภาพอารมณ์และจิตใจให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในสังคม ซึ่งรวมถึงกระบวนการป้องกันการกลับเป็นซ้ำหรือการกำเริบซ้ำของโรคหัวใจและหลอดเลือด ทั้งในผู้ป่วยที่เคยมีปัญหามาก่อน หรือยังไม่เคยมีปัญหาเกิดขึ้นก็ตามค่ะหลังจากนำทุกท่าน ไปทำความรู้จักกับแนวคิดการฟื้นฟูสภาพหัวใจกันไปแล้วนะคะ ต่อไปจะขอนำทุกท่านไปทำความรู้จักกับองค์ประกอบของการฟื้นฟูสภาพหัวใจกันต่อเลยค่ะ ซึ่งองค์ประกอบของการฟื้นฟูสภาพหัวใจนะคะ แบ่งตามสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกานั้น ก็จะแบ่งเป็น 4 องค์ประกอบหลักค่ะ 1. การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกาย 2. การให้คำแนะนำในการรับประทานอาหาร เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง เช่น อาหารที่มีโซเดียมและไขมันต่ำ 3. การให้คำปรึกษาในการจัดการความเครียด 4. การให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และการสร้างความตระหนักในการรับประทานยาอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ เมื่อทุกท่านได้ทราบถึงองค์ประกอบของการฟื้นฟูสภาพหัวใจกันแล้ว เรามาทำความรู้จัก เกี่ยวกับระยะต่างๆ ของการฟื้นฟูสภาพหัวใจกันต่อเลยนะคะ โดยชมรมเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจแห่งประเทศไทย ได้แบ่งระยะของการฟื้นฟูสภาพหัวใจ เป็น 4 ระยะดังนี้ ระยะที่1ระยะผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล ระยะที่ 2 ระยะผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่8ถึง12 สัปดาห์ ระยะที่ 3 ระยะผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง และ ระยะที่ 4 หลังจากสิ้นสุดระยะที่ 3 แล้ว ผู้ป่วยสามารถออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัย ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ค่ะ เราได้พูดถึงการฟื้นฟูสภาพหัวใจกันมาตั้งมากมายแล้วนะคะ แต่เราจึงลืมพูดไปถึงอีกหนึ่งเรื่องไม่ได้ค่ะ นั่นก็คือประโยชน์ของการออกกำลังกาย ทุกท่านทราบหรือไม่คะ ว่าการออกกำลังกาย มีประโยชน์ต่อการฟื้นฟูสภาพหัวใจ ในผู้ป่วยโรคหัวใจกันยังไงถ้าพร้อมแล้วเรา ไปฟังกันได้เลยค่ะ จากการศึกษาวิจัย พบว่าการออกกำลังกาย มีประโยชน์ ต่อผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดหลายประการ โดยแบ่งได้ดังนี้ค่ะ ประโยชน์ทางด้านร่างกาย พบว่าการออกกำลังกาย ช่วยลดสาเหตุของการเสียชีวิต จากทุกสาเหตุ รวมถึงสาเหตุจากโรคหัวใจ ลดอัตราการกลับเป็นซ้ำ หรือการกำเริบซ้ำ ของโรคหัวใจและหลอดเลือด ช่วยลดอัตราการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และช่วยเพิ่มความทนในการทำกิจกรรมต่างๆ ประโยชน์ในการลดปัจจัยเสี่ยง พบว่าการออกกำลังกาย มีความสัมพันธ์กับการลดลงของระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ ช่วยลดระดับความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและสุดท้ายคือ ประโยชน์ด้านจิตสังคม พบว่า การออกกำลังกาย ช่วยลดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยอีกด้วย เมื่อเราได้ทราบถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายกันไปแล้วนะคะ อืมแล้วทุกท่านทราบหรือไม่คะว่า ผู้ป่วยประเภทใดบ้าง ที่สามารถเข้าร่วมการออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัย ไม่ต้องกังวลไปนะคะ เพราะสื่อวิดิทัศน์ชุดนี้ จะแนะนำวิธีการคัดเลือกผู้ป่วย เข้าร่วมโปรแกรมการออกกำลังกายไว้อย่างละเอียด พร้อมกันแล้วหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาช่วยกันคัดเลือกผู้ป่วยกันเลยค่ะค่ะ โดยสื่อวิทิทัศน์ชุดนี้นะคะ จะเน้นการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ หลังได้รับการรักษาด้วยการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ เพียงเท่านั้นนะคะมิได้รวมถึงผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดประเภทอื่นๆ ซึ่งการคัดเลือกผู้ป่วยในการเข้าร่วมโปรแกรมการออกกำลังกายที่บ้านนั้น พยาบาลต้องตระหนัก ถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญค่ะ โดยในการคัดเลือกผู้ป่วย เพื่อให้คำแนะนำในการออกกำลังกายด้วยตนเองที่บ้านนั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากสหวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย อายุรแพทย์โรคหัวใจ แพทย์เจ้าของไข้ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ นักกายภาพบำบัด ในการช่วยการคัดเลือกผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการที่จะออกกำลังกายด้วยตนเองที่บ้านอย่างปลอดภัย โดยผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะออกกำลังกายด้วยตนเองที่บ้าน ควรมีคุณสมบัติดังนี้ 1. ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน และได้รับการรักษาด้วยการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ป่วยจะต้องมีรอยโรคของหลอดเลือดหัวใจตีบเพียง1ถึงงเส้นเท่านั้น และไม่มีอาการผิดปกติ เช่นเจ็บแน่นหน้าอก หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ หลังนำสายสวนหลอดเลือดแดงออกแล้วเป็นเวลา8ชั่วโมง 2. ไม่มีข้อห้ามในการออกกำลังกาย ได้แก่ อาการเจ็บแน่นหน้าอกแบบไม่คงที่ ภาวะหัวใจวายที่ควบคุมไม่ได้ เช่น มีอาการบวม หอบเหนื่อย อัตราการหายใจขณะพักมากกว่า 24 ครั้งต่อนาที นอนราบไม่ได้ หรือมีระดับสมรรถภาพการทำงาน จมากกว่าระดับ2ขึ้นไป ไม่มีรอยโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือดอื่นร่วมด้วย เช่น ลิ้นหัวใจตีบ หรือลิ้นหัวใจรั่วไม่มีพยาธิสภาพของหลอดเลือดหัวใจตีบทั้ง 3เส้น ไม่มีพยาธิสภาพของขั้วหลอดเลือดแดงหลัก ที่มาเลี้ยงหัวใจ ไม่มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักมากกว่า 120 ครั้งต่อนาที หรือน้อยกว่า 50 ครั้งต่อนาที และอัตราการเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอ ไม่มีปัญหาทางกระดูกและข้อ ที่เป็นอุปสรรคในการออกกำลังกาย ากเป็นสตรีต้องไม่อยู่ในระยะตั้งครรภ์ นอกจากข้อห้ามในการออกกำลังกายที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะ ผู้ป่วยจำเป็นต้องมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ หากเป็นผู้สูงอายุต้องไม่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทและความจำเพื่อให้ผู้ป่วยพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในการออกกำลังกายค่ะ นอกจากนี้ ผู้ป่วยจะต้องสามารถโทรติดต่อสื่อสาร ทางโทรศัพท์ เพื่อให้พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โทรติดตามพฤติกรรมการออกกำลังกายเป็นระยะค่ะ